ปประเด็นจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความเป็นส่วนตัวกันนะคะ ซึ่งก็จะหมายถึงสิทธิ์ที่เจ้าของสามารถควบคุมหรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว โดยครอบคลุมความเป็นส่วนตัวของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือว่าองค์กร โดยเจ้าของสิทธิ์ จะต้องได้รับรู้การนำข้อมูลส่วนตัวของตนเองไปเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่นะคะ ผู้ใช้สารสนเทศก็ไม่ควรประเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือว่าการแอบ ่ชอบนะคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการรุกรามความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ก็จะช่วยลดปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดีค่ะ